ที่ที่จะมาการะมาไหว้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นตึกโบราณหรือว่าบ้านทรงไทยนะทรงถ้าเป็นบางวันเขาจะมีการแสดงด้วยนะเขาอาจจะมีการแสดงช่วงบ่ายๆเหร็จแต่ต่อมาเรามันก็มาบ่ายนี่ว่า ชิงสิวคือที่หน้าผากเลยเดี๋ยวราดูข้างในกัน ก็มานั่งพักอยู่ ที่มันเป็น ที่เป็นที่นั่งโต๊ะแบบนี้นะคะเขาจะทำเป็นเหมือนที่พักไว้ให้นั่งค่ะได้ยินไหมเนี่ยพูดเบามากเลยก็จะเป็นตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเนี่ยค่ะที่ให้ดูไปเมื่อกี้ก็คือจะเป็นเอ่อนะเหมือนทะเลสาบอะไรพวกนี้นะคะ ก็ัวนเดี๋ยวตอนเดินตลาดอีกหนึ่งรอบจะถ่ายให้ดูชัดๆนะคะจะไปหาของกินแล้วเจอกันตอน ไปหาของกินคนเยอะมากเลยทุกคน ตอนมาตอนแรกมันไม่เยอะเท่านี้นะคะตอนนี้เยอะมากเราจะไม่ถ่ายหน้าตัวเองนะร้านนี้น่ารักมีนักเรียนมาทัศนศึกษานะคะก็เลยรู้สึกเยอะมากเลยอันนี้ก็อะไรนะ่เ็ดจะเอาเผ็ดไหมอเผ็ดกลางเอาเผ็ดกลาง ได้มาแล้วนะคะหมาล่านะคะกับหมูยอเอยอะไรนะหมูยอซีฟู้ดนะคะหมาล่าจะเราเอาแบบเผ็ดน้อยดีกว่านะเผ็ดกลางๆไม่ใช่เผ็ดน้อยค่ะก็จะมาลองกินว่ามันจะรสชาติยังไงจ้ะเขาให้ตักเองดีมากเดียวเลยเครื่องเขาเนี่ยดูยิบี่ไง but in jail. Medina. ก็จริง ๆเขาห้ามถ่ายวิดีโอข้างในทุกคน ซึ่งเราถ่ายไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเอาออกนะเราจะไม่ลงในคลิป นะคะ ก็ที่เราเข้าไปเมื่อกี้นะ เขาห้ามถ่ายวิดีโอนะทุกคนเราเราก็ไม่รู้ไงก็เดี๋ยวถ้าเห็นอันนี้ก็คือบอกได้เลยว่า เขาห้ามถ่ายวิดีโอนะคะ ห้ามถ่ายรูปห้ามถ่าย ห้ามถ่ายคลิปห้ามถ่ายอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างเลยนะคะ ก็ระวังกันด้วยนะจ๊ะซึ่งเราจะไม่ได้เอารูปอะไรลงเข้าไปนะมาที่นี่นะคะ ก็ใครสนใจก็เข้ามาดูกันได้นะ